ต่อมาเราก็จะมาเรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆในหน้าจอการทำงานของ Google Drive นะครับ ว่าแต่ละส่วนมีอะไรบ้าง และมีลักษณะการใช้งานอย่างไรบ้างนะครับสำหรับหน้าจอการทำงานนะครับ หลักๆ เดี๋ยวผมจะแบ่งออกเป็น7 ส่วนด้วยกันนะครับ เรามาดูส่วนแรกนะครับ ส่วนแรกก็จะเป็นปุ่มสำหรับเพิ่มข้อมูลต่างๆเข้ามาอยู่ใน Google Drive นะครับ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโฟลเดอร์ การอัปโหลดเอกสารหรือการสร้างไฟล์ข้อมูล ต่างๆนะครับของ Google Drive นะครับ ซึ่งจะเราจะใช้ในส่วนของปุ่มใหม่ตรงนี้กันนะครับ ส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเมนูในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆที่อยู่ใน Google Drive นะครับ ซึ่งการทำงานแต่ละเมนูนะครับ เดี๋ยวเราก็จะไปเรียนกันในหัวข้อต่อไปนะครับ ส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนที่ไว้สำหรับแสดงปริมาณเนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูลนะครับ โดยจะแสดงรายละเอียดว่าตอนนี้เราได้ใช้เนื้อที่ไปเท่าไหร่นะครับ จากปริมาณเนื้อที่เท่าไหร่นะครับ ซึ่งในส่วนนี้นะครับ ตอนนี้เรากำลังเข้าในส่วนของบัญชี Gmail นะครับ ก็จะเห็นว่าตอนนี้เราใช้ไป 1.3จิกนะครับ จากที่เหลือ 15จิกนะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะ กดนะครับอัปเกรดพื้นที่ได้นะครับ ซึ่งตัวโปรแกรมนะครับ ก็จะไปเปิดในส่วนของพื้นที่ จะเก็บข้อมูลนะครับในส่วนของ Google One นะครับ ซึ่งจะแสดงรายละเอียดต่างๆมาให้นะครับ สังเกตดูนะครับเนื้อที่ทั้งหมดนะครับ มันจะคิดปริมาณทั้งหมดนะครับที่ใช้ในส่วนของ Google Drive Gmail แล้วก็ Google Photo นะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะอัปเกรด เพิ่มไปได้นะครับ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของ Google นะครับที่เขามีให้บริการ แต่ถ้าเป็นในส่วนของบัญชีที่เป็นหน่วยงานทางการศึกษานะครับก็จะแสดงเฉพาะเนื้อที่ที่เราใช้ไปนะครับ เพราะเนื้อที่บริการให้ทางการศึกษานะครับสำหรับครูและก็นักเรียนนี้สามารถใช้ในส่วนของ Google Drive แบบไม่จำกัดนะครับ อันนี้ก็ จะเป็นในส่วนของบัญชี Google นะครับที่ผมใช้ไปนะครับก็ใช้ไปประมาณ 171จิกนะครับ ในส่วนต่อมานะครับ ก็จะเป็นส่วนที่แสดงข้อมูลที่เราได้เปิดใช้งานล่าสุดนะครับ หรือเราจะเรียกว่าส่วนของการเข้าถึงด่วนนะครับ อันนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับ ในกรณีที่เราได้เปิดใช้งานเอกสารล่าสุดไปนะครับ เราก็สามารถที่จะเปิดตรงนี้ขึ้นมาแก้ไขได้ ทันทีนะครับ เร็วขึ้น ในส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นส่วนที่แสดงไฟล์ข้อมูลทั้งหมดที่จัดเก็บใน Google Drive นะครับ ซึ่งเวลาเราสร้างเอกสารหรืออัปโหลดเอกสารเข้าไปนะครับ งานของเราทุกอย่างจะมาเก็บอยู่ตรงนี้นะครับ ในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนเมนูการทำงานกับไฟล์ข้อมูลนะครับ ซึ่งการแสดงผลของเมนูตรงนี้ก็จะขึ้นอยู่กับ ว่าตอนนี้เราได้เลือกไฟล์อะไรนะครับ เลือกไฟล์หรือเลือกโฟลเดอร์นะครับ ซึ่งเมนูก็จะขึ้นมาให้เราตรงนี้ นอกจากนั้นแล้วนะครับ เราก็สามารถที่จะกดปุ่มตรงนี้เพื่อเรียกเมนูเพิ่มเติมได้นะครับ ในส่วนสุดท้ายนะครับเป็นส่วนที่ใช้ในการค้นหาไฟล์ข้อมูลภายใน Google Drive นะครับ ซึ่งถือว่าเป็นความสามารถหลักของ Google อยู่แล้วนะครับ ที่จะช่วยให้เราสามารถค้นหาไฟล์ข้อมูลได้เร็วขึ้นนะครับ ซึ่งเราสามารถจะกดป้อนรายละเอียดตรงนี้ เพื่อค้นหาไฟล์ข้อมูลของเราได้นะครับ ครับนี่ก็จะเป็นการแบ่งส่วนประกอบหลัก ๆ นะครับ ในหน้าจอการใช้งาน Google Drive ครับเราก็ได้เรียนรู้ในหน้าจอของ Google Drive กันแล้วนะครับ เดี๋ยวในหัวข้อต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้การใช้งานเมนูต่าง ๆ ในการทำงานใน Google Drive นะครับ สวัสดีครับ